เอาละค่ะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนก่อนนะคะเมื่อนี้จะยุ่กับหนูนะในช่องรักปันสล็อตกับเกมฟอร์จูนไทเกอร์แล้วค่ะเอาทุนมาค่อนข้างหลายเนาะ1,330 บาทเนาะค่ะ ไป เดี๋ยวเขาเริ่มเล่นกันแล้วกันเนาะค่ะกดเอ่อกดเทอร์โบปรับไม่ไปที่เอ่อ40 บาท โอเค มาเมื่อนี้เขาเล่นแบบเร่งรีบกันจักหน่อยเนาะค่ะเอาทุนมาหลายเนาะว้าวโอ้โหสมเข่าค่ะ มาดิมาดิมาดิ สวย มาดิ สวยครับจะจัดโอ้โหสองรอบก็แตกเลยเจ๊เก้มาว่ะ เฮ้ยของจริงว่ะฟอร์จูนไทเกอร์โอเคเดี๋ยวนูนะ ขอแนะนำเวลาที่ใส่เหรียญฟอร์จูนไทเกอร์ไปก่อนเนาะคะ่ะสำหรับคนที่อยากร้องเหรียญตามมือไม่สำหรับเกมฟอร์จูนไทเกอร์หนูนะแนะนำเป็น 2 เวลานี้เนาะก็คือ4โมงแรงบอสันกะ 2ทุ่มเนาะค่ะไป2,450บาทขยับไม่เป็น 60 บาทได้เลยเนาะค่ะ โอเคออโต้สิบครั้งค่ะ สวย300สำหรับเกมมูนี่ นี่ เป็นเกมที่บอแมนเกม คอมโบ เนาะเวลาแตกนี่มันก็จะแตก ให้เขาหลาย แน่เนาะค่ะ มันติดใจมา แบบ ครั้งเดียวแบบจบๆเลย ก็คือว่าต้องแบบคูณหนึ่งคูณสองอย่างแบบสี่เนาะแตกมาโบทีเดียวแบบโอ้โห ได้เลยอะถอนได้เลยอะหากว่า ได้ตามจำนวนที่เขาต้องการแล้วเนาะค่ะเล่นเอาแค่พอประมาณดีกว่าเนาะค่ะดีกว่ามันดูดพื้นเนาะอันนี้ก็คือที่หนูนะเล่นประจำเนาะแต่ว่าส่วนมากเราหนูนะมักแบบหนามึนไปต่ออเออสภาพโอเคค่ะสองพันหกสิบหกบาท ไปสิบไม่ค่ะ โอเคสวยส่งมาอันนี้ไม่ได้เออส่งมา หยก้อนท้องมาอยู่ยัดเค ถึงว่าเสือบ่เต้นหากก้อนท้องมาจังไหนกับคุมนะคะตัวหนูนะลองสังเกตเบื้องเรานะ เวลาหากเสือบ่เต้นก้อนท้องแม่งจะมาแบบ อุ้มไว้ เออก็ยังดีว่ามึงบ่ได้หรอวะ คิดจังซี่ เอาโอ้ยมาแบบซี่มาแบบซี่จังไหนแถวหนึ่งมาก่อนเลยค่ะ แถวหนึ่งมาก่อนแล้ว สวยงามจัดจัดมาอีกตัวเดียวขอร้อง นั่นละโอ้โห1,800 บาทเนาะค่ะ เข่าแบบอีซี่กันเลยทีเดียว เออเข่าแบบง่าย ๆกันเลยเนาะค่ะ บางคนอาจจะแบบโอ้ เข่าง่ายพพดอ่า อีกอย่างนะล็อกยุดล็อกหนามอ่ะเฮียมึงว่ากูเสียไปเท่าไหร่แล้ว เออ ไป ปรับไม่ก่อนเป็นหนึ่งร้อยเขาจะมาจมกันต่อ โอเคจิบไม่ ช่วงนี้อากาศค่อนข้างเย็นเนาะค่ะ ดูนะกะอยากให้ทุกคนดูแรสโซกาบาจะของน้ำว้าว ของจริงเย็ดแค่บวกมาอีก 2,000 บาทเนาะค่ะ เออ ดูแลสุขภาพจองน้ำเนาะช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นอาจจะมีอาการเจ็บคออาจจะแบบหนาวเกินเนี่ยเสีย เออก็อย่าลืมเอาเอี่ยงนะผ้าห่มไปซักก็เนาะเหม็นเออไปล้างห่มผ่านนี้ก็ต้องนอนแบบคุ้มโป้งอะโอเค2,060บาทเนาะค่ะ เย็ดเก้ก่อนท้องไม่อีกแล้วอะ สวย สวย สมอะเออ ช่วงนี้แบบไม่ค่อยได้ออกไปใส่เลยอะโมเมนต์ว่าไม่อยากไปอย่างซีเลยตัวมันหนาวอะขี้ข้านแบบ ขี้ข้านไปตากล้มตากอย่างซีล้มก็แห้งแห้งพัดม้าเทียนี่ก็แบบย่านปิวอะ สวย สวยสี่ร้อยไปค่ะ ติดไหม เออสมมาสวย อุ้ยสมมาอีกมาดิมาดิโอ้โหว่าเขาไปค่ะ สวย อุ้ยแต่พกจะยังดีกว่าสมแล้ววะ เออ แถวนึง เออยังอยู่แถวนึงอยู่ สวยงามจะจัดสามรอบได้ครบหาแถวกับมาดิล่ะ ย็ดเค รอบนี้ได้พะหาพันบาทเนาะค่ะ เอ้ย ไปไว้จะจัดเม้ยโมเมนหาพันดิคุณ คุณคุณหาสิเป็นบอมือนึงเออมือนึงโอเคเย็ดเคมือนหกราคาตอนนี้หนึ่งมื่นหกพันปรับไม่ก่อนเลยเนาะเป็นซี่ร้อย ว้าวสิบไหมเออในช่วงนี้เราไม่ได้ไล่สดดูเราเดี๋ยวเร็วๆนี่ก็อาจจะมีไล่สดนะคะ จะมีไร่สดเนาะสวย สมอ่ะมือสามไปค่ะมาดิมาดิมาดิเฮ้ย โอ้โหบ้าวอู้ทรงแดง โอเค โอ้โหบังไว้ โอ้โห เสียดาย ไอเชี่ยไว้มันหนาจะได้แบบไว้ชนไว้อะ หากไว้ชนไว้ได้คู่หนาสิบลาะเบิ่มๆเลยอะตอนนี้บวกมาเก้าพันสี่สิบบาทอุ้ยของจริงไปหาะสิบไม่ มาดิ หากเข่าแบบเสือเต้นอีกรอบนึงนี่แบบเ้าเลดเลยนะ ต้องเข่าแล้วล่ะ เออเออมาดิ มาดิ เสือเต้น เสือเต้น โอ้โหบ้าเข่ามื่นหกไปค่ะ ขอเสือเต้น มาดิ มาดิ มาดิ หมาดิอุ้ย โอ้โห มาแล้วโอ้โห ได้โยกน้ำได้โยกน้ำยก สวย มาดิ มาดิ สวย อีกหนึ่งงสอามสี่อีกที่โต โอเค อีกตัวเดียวขอลองละ ขอลองละ ขอลองละ โอ้ยเชื่อพวกเขาโอ้โห เสียดายว่ะไอเชื่อเสียดายจะจัดเลย โอ้บวกมาแค่แปดพันบาทเอง โอ้โหโอ้กูอยากสีห้องกูอยากสีไฮ 23,818บาทโอ้โหหากเขานี้ไม่ซี่ลอยแบบเบิ่มๆเลยนะมาเอาสำนีกันแล้วกันว่าเซ็งเราไปต่อแล้วก็จะจากกันไปกับขอฝากไว้น้ำแน่นะคะกับช่องรักฟันสล็อตเนาะหากชื่นชอบทุกใจและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูนะแล้วเนี่ยเนาะค่ะเราก็อย่าลืมเข่าคุ้มได้และแกมน้ำเนาะค่ะเขามาร่วมสนุกกับกิจกรรมของเขาได้สมอเลยเนาะโอเคเดี๋ยวจังใดมื้อนี้หนูนะกับขอตัวลาไปก่อนเนาะค่ะพอกันไหม่คลิปนานเนาะสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ